อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคครับผมนี่ขอกราบสวัสดีใจผู้ใหญ่รทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องของเราอีกแล้วนะจ๊ะ วันนี้มาเล่นเกมรักกี้ในโกนะจ๊ะผมวันนี้มาเล่นเกมรักกี้ในโกนะจ๊ะอยู่ในค่าพีจีจ้ะเกมนี้นะ ต้องบอกว่าเวลาเข้านี่เข้าดีมาก เวลาเข้าเข้าดีมากแต่แบบดีมากๆ แต่ถ้าเกิดไม่เข้านี่ก็คือว่าไม่เข้าเลยนะถ้าไม่เข้าคือไม่เข้าเลยนะ แต่เกิดเข้าถ้าแบกเขาบอกแมวคูณออกมาผมคูณแบบ อุนเรื่อยๆผมคือแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมไปลองดันไปดูเลย ไปการหมุนเลย จำนวนสิบรอบ ไปจ้าคูณสี่จากตอนนี้ฮึบหืมโอ้ย มาจ้าคูณแปดปุ๊บคูณสิบสองตั้งไฟหนึ่งร้อยต่อด้วยวายเชื่อมไม่นี้เอและเจไปยี่สิบโอ้โหยี่สิบหนึ่งอีหียี่สิบสี่สิมา โอ้โหเนื้อสิบเข้าสิบเข้าเรารู้เรื่อง มา ตอนนี้ผมเราซื้อฟรีสปินในเบ็ดสี่นะผมเบ็ดสี่นะเบ็ดสี่โอเครู้เรื่องเม็ดนี้มาอีกสามสามแล้วสิบมาสวยงาม คูณสิบสี่รู้เรื่องคิวหนึ่งโหคิวเข้านะรู้เรื่องเลยอืมเจมาสวยเคมาเออเอออ่งเปาสวยงามสามแปดอืม ไปอีกสี่รอบสุดท้ายบอกท่านผู้ชม อุ้ยพาร์ทมายี่แปดอุ้ย โอ้สวยงาม โอ้โห ซูชิแปดสิบหกแล้ววายเชื่อมเม็ดนี้ โอ้โหห้าสิบสี่อุ้ย ไหลไหลไหลไหลคิวมา สวย อืมห้าร้อยรู้เรื่องนี่โอ้ยไอ้ดิอุ้ย เป็นงานเอ็นเต็มเรื่องแล้วไหลยาวๆไหลยาวๆโอ้ยพันฝาแล้ว เอ้ยพันสามนะท่านผู้ชมโอ้โหแตกดีครับผมโอ้โหลัคกี้เนโกะทำโชคให้ครับผมวันนี้ลัคกี้เนโกะทำโชคให้เราแล้วนะผมโอ้โหแตกดีแตกหนักนี้ต้องเล่นที่นี่นะครับผม แตกดีแตกหนักก็เล่นที่นี่นะผมวันหยุดวันแม่อย่างนี้นะโอ้โหไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทำอะไรนะผม หันมาปั่นนี่ปั่นที่นี่ได้แน่นอนไม่มากก็น้อยเท่านั้นเอง เล่นที่นี่ได้แน่นอนไม่มากก็น้อยเท่านั้นเองลองเข้ามาสัมผัสกันเลยแล้วคุณจะรู้ว่าเขาให้จริง ปักหมุดเอาไว้ให้แล้วอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามและกดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันหน้านะครับ วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ ขอทุกท่านโชคดี ขอทุกท่านเฮงๆ และรวยๆ สวัสดีครับ